ลายคนอาจจะสงสัยว่าจะซื้อรุ่นไหนดี ระหว่าง macbook pro 13 นิ้วปี 2020 ตัวล่างสุดราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาท เปรียบเทียบกับ macbook air ปี 2020 รุ่นที่มีการอัปเกรด CPU เป็น core i5 เดี๋ยวผมจะมาขอเปรียบเทียบข้อมูลให้ได้ฟังกัน ว่ามีตรงจุดไหนบ้างที่เราต้องคำนึง macbook air ดีกว่าตรงไหน macbook pro ดีกว่าตรงไหน เดี๋ยวสรุปข้อมูลให้ฟังกันนะครับ หลายคนค่อนข้างที่จะสับสนนะครับระหว่าง 2 ตัวนี้นั่นก็คือ MacBook Pro 13 นิ้วตัวล่างสุด เทียบกับ MacBook Air ปี 2020 รุ่นที่อัปเกรด CPU มาเป็น Core i5 นะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวเราใช้ราคาเป็นตัวตั้งนะครับราคาทั้ง 2 รุ่นเท่ากันนะครับอยู่ที่ 42,900 บาท คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบในเรื่องประสิทธิภาพนะครับ MacBook Air จะจัดอยู่ใน MacBook ที่เป็น entry level สำหรับเริ่มต้นนะครับ ส่วน MacBook Pro นั้นจะประกอบไปด้วย MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว จะจัดอยู่ว่าเป็นเลเวลตรงกลาง แล้วก็เลเวลสูงสุดขึ้นไปนั้นก็จะเป็นของ MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วนะครับดังนั้นถ้าไล่ตามสเต็ปบันไดพูดถึงเรื่อง performance เร็วสุดไปหาต่ำสุดนะครับก็จะเป็น MacBook Pro 16 นิ้ว แล้วก็ 13 นิ้วข้างล่างสุดก็จะเป็นของตระกูล MacBook Air นะครับต่อมาครับมาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวถูกสุดของ MacBook Pro 13 นิ้ว 2020 แล้วก็กับ MacBook Air 2020 ที่ เราจัดสเปค มานะครับ มาดูในเรื่องของ CPU เลยนะครับอย่างแรกสำหรับ MacBook Pro 13 นิ้ว จะใช้ CPU Core i5 แต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ 8 ส่วนของ MacBook Air นั้นจะใช้ CPU Core i5 เหมือนกัน แต่ว่าจะเป็นในรุ่นที่ 10 นะครับซึ่งว่าในเรื่องของความใหม่ความสด ต้องบอกว่า MacBook Air จะใหม่กว่า แต่ไม่ได้หมายความว่า CPU ของ MacBook Pro นั้นจะด้อยไปกว่า ม้จะเป็นคอยห้าเหมือนกันแต่เขาใช้คนละรหัส การกินไฟต่างกัน พลังการประมวลผลที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้ามองในแง่ของเรื่องคะแนนจากการประมวลผล อันไหนทำงานได้แบบหลากหลายหรือว่าซับซ้อนมากยิ่งกว่า ก็ต้องบอกว่า macbook pro รุ่นนี้นะครับที่เรากำลังเปรียบเทียบอยู่ สามารถทำงานได้ดีกว่า macbook air ตัวนี้นะครับแรม น้ำบ p โปตัวนี้จะใช้แรม ที่เป็น LPDDR3 นะครับ แล้วก็ความเร็วบัสจะอยู่ที่ 2133 MHz แต่ว่าในฝั่งของ MacBook Air นั้นนะครับ จะใช้แรม ตัวใหม่นะครับ เป็น LPDDR4X นะครับ ซึ่งความเร็วบัสจะอยู่ที่ 3,733 MHz เลยทีเดียวนะครับ ถ้าให้คะแนนของเรื่องแรมนะครับ ต้องบอกว่า MacBook Air ตัวนี้ชนะครับ เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับ ต่อมาครับในเรื่องของความจุหรือว่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ MacBook Pro ตัวนั้นได้ SSD เพียง 256 g b เท่านั้น แต่ว่าใน MacBook Air ตัวนี้ครับจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลถึง 512 g b ถามว่ามัน 256 กับ 512 ต่างกันมากแค่ไหน ก็บอกเลยครับว่าครึ่งครึ่งครับต่อมามาดูในเรื่องของระบบระบายความร้อนกันบ้างครับหลายๆ คนค่อนข้างที่จะกังวลนะตรงจุดนี้เป็นอย่างมากระบบการระบายความร้อนข ของ MacBook Pro กับ MacBook Air นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พอสรุปง่ายๆ ก็คือ ในเรื่องระบบระบายความร้อนนั้น MacBook Pro จะทำงานได้ดีกว่านะครับ ใน MacBook Pro จะมาพร้อม Touch Bar แตะ สั่งการอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ขวามือสุดก็จะเป็นปุ่ม Touch ID ที่เราสามารถสแกนนิ้วได้ ซ้ายมือก็จะเป็นปุ่ม ESC ที่แยกออกมา แต่ว่าในฝั่งของ MacBook Air นั้นปุ่ม ESC ก็แยกเหมือนกันปุ่ม Touch ID ก็แยกเหมือนกัน แต่ว่าใน MacBook Air นั้นจะไม่มี Touch Bar ปุ่มแถวบนสุดของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นพวกปุ่ม F1 F2 หรือปุ่ม Multimedia Key ต่างๆนะครับมันมีความจำเป็นมากไหมเท่าที่ผมได้ลองใช้งาน MacBook มาทุกรุ่นนะครับต้องบอกว่า Touch Bar นั้นไม่ค่อยจำเป็นจริง ๆ สำหรับคนทั่วไปนะ ผมต้องบอกอย่างนี้เลยขนาดผมเองยังไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่ถ้าสมมุติว่าใครได้ใช้งานบ่อยๆนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่รองรับเพิ่มความสะดวกในการทำงานค่อนข้างมากนะครับถามว่าตรงนี้จำเป็นไหมมีก็จะดีมาก แต่ไม่มีก็ได้นะครับ พอทัชบาร์ไม่มีใน MacBook Air ก็จะทำให้ราคานั้นถูกลงมาอีกนั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับทั้ง 2 รุ่นจะใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ก็คือการใช้ Magic Keyboard นะครับรุ่นล่าสุด ต่อไปมาดูในเรื่องของพอร์ต Thunderbolt นะครับพอร์ต Thunderbolt คือพอร์ตตรงบริเวณตรงนี้ครับเป็น USB-C ที่เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จไฟไม่ว่าเราจะเสียบรูไหน ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ การส่งสัญญาณภาพนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ตนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของจำนวนพอร์ตครับทั้ง 2 รุ่น ทั้ง macbook pro แล้วก็ macbook air ตัวนี้ ให้จำนวนพอร์ตมาเท่ากันอยู่ที่ 2 พอร์ตนะครับดังนั้นไม่มีใครเหนือกว่าใคร ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเท่ากันครับสูงสุดอยู่ที่ 40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ทั้ง 2 รุ่นก็รองรับการเชื่อมต่อ eGPU หรือว่าการ์ดจอภายนอกนั่นเองครับต่อมาครับมาดูในส่วนของเรื่อง ประสิทธิภาพที่เราได้จากพอร์ตนี้บ้างครับ มีจุดหนึ่งครับที่เราจะต้องสังเกตนั่นก็คือ เรื่องของประสิทธิภาพกราฟิก ด้วยความที่ 2 รุ่นนั้นใช้ CPU ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับการ์ดจอใน MacBook Air จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า MacBook Air ปี 2020 เครื่องนี้เราสามารถนำไปเชื่อมต่อออกไปยังจอมอนิเตอร์ได้นะครับ ความละเอียดสูงสุดที่ MacBook Air เครื่องนี้สามารถทำได้ก็คือ ความละเอียด 6K นะครับ ต่อได้ 1 จอ เราสามารถนำ MacBook Air ตัวนี้เชื่อมต่อสายเข้าไปแล้วภาพก็ออกไปอย่างสบายๆ นะครับ ไม่มีปัญหา เชื่อมต่อไปยังจอมอนิเตอร์ที่เป็น 5K ก็ได้นะครับ รองรับอีก 1 จอ สุดท้ายนะครับ ความละเอียดหน้าจอที่ 4K จะสามารถใช้ได้สูงสุดก็คือ 2 จอ นะครับมาในฝั่งของ MacBook Pro 13 นิ้ว การเชื่อมต่อออกไปยังจอนอกนะครับทำได้สูงสุดแค่จอ 5K จำนวน1จอ นะครับ แล้วก็จอ 4K นั้นได้2จอ นะครับพูดง่ายๆว่า ประสิทธิภาพของกราฟิกในการส่งสัญญาณภาพออกไปที่จอมอนิเตอร์นะครับ ตัว MacBook Air 2020 ตัวนี้จะสามารถทำได้ดีกว่านะครับ หน้าจอของฝั่ง MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับ นั่นก็คือเป็นจอ LCD แบบ Retina Display ขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่ 13.3 นิ้ว เท่ากันทั้ง 2 รุ่นนะครับ รองรับการแสดงผลแบบ P3 เท่ากันทั้ง 2 รุ่น พิกเซลต่างๆ นั้นเท่ากันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของพิกเซล การแสดงผลแบบ True Tone MacBook Air กับ MacBook Pro ให้มาเท่ากันทั้งหมดนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างนะครับจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของความสว่างของหน้าจอ ความสว่างของหน้าจอใน MacBook Air สามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่ 400 นิตแต่ว่า MacBook Pro นั้นสามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่ 500 นิตนะครับ ความสว่างของหน้าจอยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เราจะสามารถเห็นมุมมืดมุมสว่างได้ดีกว่า ถ้าในเรื่องคะแนนของจอ MacBook Pro จะชนะไปนะครับ ในฝั่งของแบตเตอรี่กันบ้างครับ MacBook Air ใช้ได้ 11 ชั่วโมง แต่ MacBook Pro จะใช้ได้ 10 ชั่วโมงนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของน้ำหนักครับแน่นอนครับ MacBook Air ออกแบบมาเพื่อให้น้ำหนักเบาที่สุด น้ำหนักของ MacBook Air จะอยู่ที่ 1.29กิโลกรัมนะครับแต่ว่า MacBook Pro นั้นจะอยู่ที่ 1.4กิโลกรัมนะครับทั้งนี้น้ำหนักของแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันไป ถ้าสมมติว่าเรามีการอัปเกรดสเปค เพิ่มเติมน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในระดับนี้ครับไม่หนีกันมากเท่าไหร่ ส่วนในเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth นะครับทั้ง 2 รุ่นจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลย ก็คือเป็น Wi-Fi รุ่นที่ 5 ส่วน Bluetooth นั้นก็จะเป็น Bluetooth 5.0 แม้ว่า MacBook Air จะใช้ CPU Intel ในรุ่นที่ 10นะครับที่รองรับ Wi-Fi รุ่นที่ 6 แต่ว่าทาง Apple นั้นไม่ได้ใส่การ์ด Wi-Fi ที่เป็นรุ่นที่ 6 มาให้นะครับเอาจริงในตระกูลของ Mac ทุกรุ่น ณ ปัจจุบันเลยนะไม่ว่าจะเป็น MacBook Air MacBook Pro iMac อะไรต่างๆ ยังไม่มีตัวไหนเลยนะที่ทาง Apple ยัดการ์ด Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชัน6 มาให้ เท่าที่เราเห็นมีเฉพาะใน iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPad Pro ปี 2020 แล้วก็ iPhone SE นี่คืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ Wi-Fi 6 ได้นะครับจากฝั่งของ Apple อ่ะและนี่ครับก็คือภาพรวมที่ผมได้นำเสนอไปนะครับว่าทั้ง 2 รุ่นนั้นมีความแตกต่างกันยังไง สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็ให้เราไปพิจารณาถามตัวเราเองดีๆนะครับว่า งานที่เราจะเลือกใช้นั้น เราจะเอาไปทำอะไร เราอย่ามองแค่ว่าถ้ามองจากสเปคตัวเลข MacBook Air สเปคสูงกว่า ในราคาที่เท่ากัน เราต้องไปดูอย่างอื่นประกอบด้วย MacBook Air อย่างที่บอกคือ งานจะเน้นในเรื่องงานที่ไม่ได้หนัก มาก ถามว่าเอามาตัดต่อทำได้ไหมทำได้ครับมันก็จะมีความร้อนอะไรเกิดขึ้นปกติ MacBook ทุกเครื่องถ้าเราเอามาตัดต่อก็ต้องบอกว่ายังไงยังไงมันก็ทำได้ และยังไงยังไงความร้อนมันขึ้นทุกรุ่น อยู่ที่ว่า แต่ละรุ่นนั้นจะมีระบบจัดการความร้อนเป็นอย่างไร มันจะมีความหน่วงความอะไรไหม อันนั้นก็แล้วแต่ แต่ว่าถ้าเอามาทำงานบางถ่ายวิดีโอมาแล้วก็อยากตัดด้วยแอปพลิเคชัน iMovie ทำได้ อยากจะตัดต่อรูปภาพผ่าน Photoshop ถามว่าทำได้ไหมทำได้ มันไม่มีปัญหาครับ แค่ความลื่นไหลในการทำงานนั้น MacBook Air ทำงานได้แต่ทำงานไม่ได้ลื่นเท่า MacBook Pro ในตัวสูงๆขึ้นไปนะครับ ดังนั้นครับเลือกให้มันเหมาะสมกับงานนะครับ พิจารณาดูว่า งานที่เราเลือกใช้นั้นเป็นตัวไหน ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะฮะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ถ้าผมมีงบ 42,900 บาทจริง ๆ แล้วก็งานของผมไม่ได้หนักมากในระดับที่ต้องแบบว่า ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาตัดต่ออะไรบ่อยๆนะครับแค่มานั่งพิมพ์งาน จดงานพิมพ์เอกสารดูเว็บไซต์ ดูหนังดูคลิป ผมมองว่า MacBook Air 13 นิ้ว ยังไงก็เหลือๆสำหรับเรา แต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้ macbook pro ขนาด 13 นิ้ว ตัวเริ่มต้นซื้อดีไหม ถ้าเป็นผมผมจะไม่ซื้อตัวเริ่มต้นนะ เพราะอะไรผมจะไม่ซื้อตัวนี้ ตัวที่เรากำลังดูอยู่ก็คือตัว entry level ทำไมผมถึงจะไม่ซื้อ 1. ครับงานที่เราทำความจุ SSD บอกเลยว่า 256 สำหรับ macbook pro ผมมองว่ามันน้อยมาก เพียงแค่เราเอามาตัดต่องานที่เป็นแบบอ่ะ Full HD หรือไม่งั้นถ้าใครแบบ เอ้ยผมมี MacBook Pro แล้วผมอยากตัดต่อไฟล์ 4K ต้องบอกเลยว่าคุณหยุดเลยถ้าคุณจะใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสอยู่ที่ 256 เท่านี้ ผมบอกว่าหยุดเลยครับ กลับไปคิดใหม่ก่อน ถ้าคุณจะตัดต่อไฟล์วิดีโอจริง ๆ นะครับ ความจุเริ่มต้นต่ำที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ควรจะอยู่ที่ 512 กิกะไบต์ขึ้นไป เอาฮาร์ดดิสให้มันได้เท่านี้ก่อน และแรมคุณต้องอัดไปเลยอย่างต่ำประมาณสัก 16 กิกะไบต์ขึ้นไป แรม 8 มันก็ทำได้ แต่บอกว่าเวลามันการทำงานมันจะไม่ลื่นครับ ถ้าเราอัพขึ้นมาเป็น 16 กิกะ มันถึงจะเหมาะสม ถ้าคุณจะกระโดดมาเล่น MacBook Pro จริง ๆ แนะนำ 2 อย่างที่ควรเลือกนะครับ CPU อ่ะไม่เป็นไรครับ i5 ก็ยังไหว แต่ว่าถ้าจะดีกว่าไหม ถ้าเราเลือก i5 ที่เป็นรุ่นล่าสุดที่เป็นรุ่นที่ 10 ดีกว่านะครับกัดฟันอีกนิดนึง ลงทุนยัดไปตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็อัพฮาร์ดดิสให้มันเป็น 512 g b ขึ้นไป แล้วก็แรมอยู่ที่ 16 g b ตัวนั้นก็คือจะทำให้เราสามารถทำงานได้ลื่นๆ แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าถ้าอัพมาแล้วเฮ้ยราคามันกระโดดไปค่อนข้างเยอะ อาจจะเป็น 50,000ไปปลายหรือ 60,000 ต้นๆเพอเพออาจจะเฉียด 70,000 เลยก็ได้ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้ว ราคา 60,000 ถึง 70,000สำหรับคุณมันแรงมากเกินไปมันหนักมากเกินไป ผมแนะนำครับให้ไปหา MacBook Pro 15 นิ้วของปี 2019 หรือ 2018 ก็ได้ครับที่เป็นรุ่นที่แบบ อ่ะป p ป l e อาจจะไม่ได้ผลิตแล้ว แต่ว่าในราคานั้นของมือ2นะหรือว่ามือ 1 ที่อาจจะยังค้างสต็อกอยู่ ประสิทธิภาพของ MacBook Pro 15 นิ้ว จะดีกว่า MacBook Pro 13 นิ้ว เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว คุณไปมองรุ่นนั้นจะดีกว่าถ้าคุณจะนำมาทำงานจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่แนะนำฝากไว้นะครับ ผม ลองพิจารณาดี ๆ ถ้าใครตั้งใจอยากจะซื้อรุ่นไหน ก็ช่วงนี้ให้หาข้อมูลกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไป โดยเฉพาะคนที่จะใช้ MacBook Pro ในรุ่นนี้ รอให้เครื่องจริงออกมาก่อน รอให้รีวิวต่าง ๆ ออกมานะครับ หลายๆ คนมาแสดงความคิดเห็นก่อนก็ได้ครับ หรืออาจจะได้ลองใช้งานจริงก่อนที่เราจะนำข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งอันนี้ผมบอกข้อมูลคร่าวๆ ให้ได้ทราบกันก่อนนะครับ ให้ชมกันไปละสำหรับทั้ง 2 รุ่นนะครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับในเรื่องของ MacBook Air 2020 ตัวที่อัปเกรดเป็น Core i5 เทียบกับ MacBook Pro 2020 ตัว 13 นิ้ว ในตัวเริ่มต้น ตัวไหนดีตรงไหนยังไงนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมถ้ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ ที่ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบในคลิปนี้ แนะนำว่าให้โพสต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืม กดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go